สำหรับข้อควรปฏิบัตินะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ เราควรจะทำอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับ เมื่อพบเห็นการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ เราก็ต้องไปมองหาจุดที่เป็นจุดที่เป็นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับ สัญลักษณ์ก็จะเป็นไปตามคลิปนี้ไปตามภาพนี้นะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับ หลังจากนั้นเราก็ดึงสลักนะครับ หรือกดปุ่มเพื่อที่จะแจ้งให้คนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับรับทราบว่าปัจจุบันเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ จะได้เตรียมพร้อมสู่การอพยพนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ลองประเมินดูว่า เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟลามได้ไหมนะครับ อาจจะมีการแยกนะครับวัสดุหรือเชื้อเพลิงนะครับใกล้ๆนะครับ อย่างเช่น กระดาษที่ใกล้ๆก็แยกออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มองหาถังดับเพลิงนะครับตามภาพนะครับ หลังจากนั้นหยิบแล้วก็นำมาใช้ตามวิธีการที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับ ดึงกดประสายนะครับหรือว่าระงงับได้ไหม ถ้าเกิดระงงับไม่ได้นะครับ เพลิงยังคงไม่อย่างต่อเนื่องนะครับ เราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพนะครับ ก็เป็นไปตามแผนอพยพของแต่ละอาคารนะครับซึ่งก็จะมีผู้นำทีมอพยพนะครับหลังจากนั้นก็ หลบหนีนะครับไปตามเส้นทางหนีไฟที่จัดเตรียมไว้นะครับ แล้วไปยังจุดรวมพลนะครับ ที่จุดรวมพลก็จะเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับ ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารนะครับรู้ว่าเราจะต้องหลบหนีไปจุดไหนนะครับ ถ้าเกิดว่าในระหว่างทางนะครับมีควันไฟเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งก็จะมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ เวลาหายใจเข้าไปอาจจะทำให้เราสำลัก แล้วก็เสียชีวิตได้นะครับ หลักการปฏิบัติที่ดีก็คือใช้วิธีการหมอบคลานต่ำนะครับ เนื่องจากว่าควันไฟที่เกิดขึ้นก็จะมีความร้อนสูงนะครับก็จะลอยขึ้นไปด้านบนอากาศที่สะอาด แล้วก็มีออกซิเจนจะลอยอยู่ด้านล่างนะครับ ก็ใช้วิธีการหมอบคลาน แล้วก็เดินออกมาตามเส้นทางหนีไฟนะครับก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้น ถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อปฏิบัติต่าง ๆเหล่านี้นะครับ ครับต่อไปเราจะมาลองดูกันนะครับว่า ถ้าเกิดเราเข้าไปเจอสถานการณ์ที่มีเพลิงไหม้แบบต่างๆแล้วเนี่ย เราจะมีแนวทางในการดับเพลิงอย่างไรนะครับ ครับจากคลิปนะครับ ที่เห็นนะฮะนั่นก็คือจะเป็นเพลิงไหม้แบบแรกก็คือเพลิงไหม้ในลักษณะของแนวราบนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเพลิงไหม้ในลักษณะนี้นะครับ เราก็หยิบถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับ หลังจากนั้นก็ใช้สเต็ปที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นคือต้องดึงสลักแล้วก็ปลดสายออกมานะฮะหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปหาจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้นะครับ โดยเว้นระยะห่างจากจุดที่มีเพลิงไหม้นะครับประมาณ 10-12 ฟุตนะครับ เพื่อเซฟตัวเราเองนะครับแล้วก็ทิศทางที่เราเข้านะครับควรที่จะเข้าไปทิศทางด้านเหนือลมนะครับ นั่นก็คือเพื่อป้องกันมีให้ควันไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยพัดเข้าหาเรานะครับหลังจากนั้นพอไปถึงเหตุการณ์นะครับ เราก็มองหานะครับจุดที่เป็นฐานเพลิงนะครับ แล้วก็ ชี้สายดับเพลิงนะครับ ไปยังจุดฐานเพลิงนะครับ หลังจากนั้นก็กดคันบีบนะครับพอกดคันบีบสารเคมีก็จะพุ่งออกมานะครับ หลังจากนั้นเราก็สายนะครับเพื่อที่จะให้สารเคมีที่ฉีดออกมาเนี่ยคลุมบริเวณฐานของเพลิงนะครับ แล้วก็เก็บไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากนั้นไฟก็จะเริ่มมอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดับลงในที่สุดนะครับ การดับเพลิงประเภทนี้ก็จะเป็นไฟประเภทแรกก็คือเพลิงลุกไหม้ในแนวราบนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ที่2นะครับก็คือเพลิงลุกไหม้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ลาดชันนะครับ จากบนลงล่างอย่าง เช่นบันไดหรือพื้นที่เป็นพื้นลาดชันนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยการดับไฟก็จะต้องมีหลักการที่ต่างออกไปจากเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะครับ จากเหตุการณ์นี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ เราก็หยิบถังดับเพลิงนะครับปลดสายนะครับ หลังจากนั้นก็ลองฉีดดูหนึ่งครั้งนะครับ เพื่อดูว่าสารดับเพลิงยังคงมีอยู่ในถังไหมนะครับ ยังคงสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็เว้นระยะเหมือนเดิมนะครับ10ถึง12 ฟุตนะครับหลังจากนั้นการดับไฟนะครับ ก็จะเริ่มจากข้างล่างนะครับ ฉีดจากข้างล่างเพราะเพลิงจะไม่จากข้างล่างขึ้นไปด้านบน ถ้าเกิดดับจากด้านบนเนี่ย เพลิงข้างล่างก็จะทำให้บนติดต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ไล่เก็บจากด้านล่างนะครับ ฉีด นะครับหลังจากนั้นก็เดินฉีดสายนะครับสายไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เก็บไปค่อยๆเก็บไปจากล่างขึ้นไปด้านบนนะครับท้ายที่สุดก็จะดับเพลิงได้ในที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้น วิธีการดับเพลิงทั้ง 2 ประเภทนะครับก็เป็นไปตามที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับ แต่ในการดับเพลิงนั้นนะครับผู้ที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อตัวเองอยู่พอสมควรนะครับ เนื่องจากว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีพวกเชื้อเพลิงอย่างเช่นถังแก๊สนะครับหรือไม่ การดับเพลิงที่เกิดขึ้นข้างในห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องปิดนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีอันตรายที่เรียกว่า backdraft นะครับหรือว่าการระเบิดของถังแก๊สที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปตัวอย่างนี้นะครับดูว่าเหตุการณ์เข้าไประงับเพลิงนะครับโดยนักผจญเพลิงเนี่ยจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันนะครับเชิญครับ As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but firemen struggle on. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The fireman turned the hose off for just a second. The force of the fireball knocks out the camera. When the picture comes back, there's total panic. Colleagues rush to help the injured men and drag them away. One of them shows no signs of life. They tear off his breathing apparatus and he's carried away for urgent treatment. The ferocity of the fireball is terrifying. It's hard to imagine anyone surviving, but survive they จากคลิปเมื่อสักครู่นะครับ สาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดนะครับ ก็จะมีอยู่ 2 สาเหตุด้วยกันนะครับ สาเหตุที่1ก็คือเกิดการรั่วไหลของแก๊สนะครับในระหว่างที่มีการเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้เกิดการระเบิดตามมานะครับ เหตุการณ์ที่2ที่ทำให้เกิดสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือ การเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า backdraft นะครับหรือว่า ปรากฏกการณ์ที่เกิดการระเบิดเนื่องจากว่ามีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ เนื่องจากว่าในห้องนั้นเป็นห้องปิดนะครับอากาศไม่สามารถเข้าไปเติมได้นะครับส่งผลให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ 2 อย่างละ อันที่1ก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะ อันที่2ก็คือในเรื่องของเชื้อเพลิง ซึ่งเกิดขึ้นจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ ซึ่งที่อุณหภูมิประมาณ 800ถึง900 องศาเซลเซียสเนี่ยก็พร้อมที่จะลุกติดไฟได้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นการเปิดประตูเข้าไปในพื้นที่ปิดนั้นนะครับ หรือประตูถูกทำลาย แล้วส่งผลให้อากาศที่ข้างนอกเติมเข้าไปด้านในนะครับก็จะทำให้องค์ประกอบของการเกิดการติดไฟเนี่ยครบ 3 อย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ เกิดการระเบิดตามมานะครับ เพราะฉะนั้นในการเกิดเพลิงไหม้นะครับสมมติว่ามีห้องห้องหนึ่งนะครับมีประตูแล้วข้างในเนี่ยมีควันพวยพุ่งออกมาที่บริเวณขอบประตูนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปเปิดประตูเข้าไปนะครับ เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยจะทำให้เป็นการเติมโอกาสเติมอากาศนะครับแล้วทำให้องค์ประกอบของการเกิดการติดไฟ หรือการเกิดระเบิดเนี่ยมันครบ และส่งผลให้เกิดการระเบิดตามมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นการ ดับเพลิงกรณีที่มีความรุนแรงสูงก็จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับสำหรับองค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้นะครับอย่างที่รู้กันมาแล้วที่กล่าวถึงไปนะครับ ก็จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบนะครับ อันที่ 1 ก็คือการมีเชื้อเพลิงนะครับ ซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับ อันที่ 2 ก็คือการใช้อากาศ ซึ่งมีออกซิเจนอยู่นะครับ อันที่ 3 ก็คือการมีแหล่งความร้อนหรือประกายไฟนะครับถ้าเกิดมี 3 องค์ประกอบนี้เมื่อไหร่นะครับ เราก็ อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ เพื่อป้องกันให้อัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับ รวมถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้วนะครับ เราจะดับเพลิงขั้นต้นอย่างไรนะครับ รวมถึงเราจะมีวิธีการเพื่อที่จะหลบหนีการเพลิงการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับ ตามเส้นทางที่ ได้กำหนดไว้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ที่จะที่จะช่วยให้ตัวเราสามารถจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อตัวเรานะครับแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงสถานประกอบการนะครับที่เราทำงานอยู่หรือไปปฏิบัติงานนะครับ